วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีครับ ในบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงหลักการทำงานของ Cloud Technology ว่ามีกี่ประเภท และมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง หากกล่าวถึงระบบคลาวด์ เราสามารถแบ่งลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1. Public Cloud 2. Private Cloud 3. Community Cloud และ 4. Hybrid Cloud ประเภทที่ 1 Public Cloud เป็นระบบคลาวด์ที่ให้บริการแบบสาธารณะ ซึ่งใครๆก็สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรในระบบได้ ระบบถูกสร้างออกแบบและดูแลโดยผู้ให้บริการคลาวด์ทั้งสิ้น ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้ทันทีด้วยตนเอง เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเท่านั้น 2. Private Cloud เป็นระบบคลาวด์ที่ฟังก์ชันหลักๆ เหมือนกับ Public Cloud แต่จะต่างกันตรงที่เป็นระบบปิดซึ่งจะถูกใช้โดย1องค์กรเท่านั้น โดยมีการบริหาร จัดการทรัพยากรให้กับหน่วยงานภายในกันเอง ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้โดยตรง การบริหารจัดการระบบถูกกระทำโดยบุคลากรที่เป็นขององค์กรโดยตรง หรือจะจ้างผู้รับผิดชอบจากภายนอกก็ได้สำหรับตัว Data Center จะตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ แต่ต้องยังคงเป็นระบบปิดที่ทรัพยากรทั้งหมดถูกใช้โดยหนึ่งองค์กรเท่านั้น ถึงจะเรียกได้ว่าเป็น private cloud 3 Community Cloud คล้าย ๆ กับ Private Cloud แต่จะต่างกันตรงที่มีมากกว่า 1 องค์กรเข้ามาใช้ระบบคลาวด์เดียวกัน โดยกลุ่มขององค์กรเหล่านั้นสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ เช่นข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาล ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลของกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน 4. Hybrid Cloud คือการผสมผสานการใช้งานระหว่าง Private และ Public Cloud ร่วมกัน โดยเป็นการนำข้อดีของแต่ละระบบมาช่วยเสริมกัน ซึ่งทั้งสองระบบจะ ต้องมีการเชื่อมต่อกัน สามารถแบ่งหรือกระจายโหลดไปมาระหว่างกันได้ สามารถสั่งให้แอปพลิเคชันไปทำงานในรูปแบบของ Public หรือย้ายกลับมาทำงานในรูปแบบของ Private โดยผ่านระบบการควบคุมที่สามารถทำงานร่วมกันได้ นอกจากนั้นเรายังสามารถแบ่งประเภทของคลาวตามการให้บริการได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. Software as a Service 2. Platform as a Service และ 3. Infrastructure as a Service ประเภทที่1 Software as a Service เป็นวิธีการที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องทำการลงซอฟต์แวร์และดูแลรักษา อย่างเช่นการต้องมาคอยแบ็กอัพข้อมูล การป้องกันข้อมูลสูญหายเป็นต้น จะเห็นว่าแนวคิดบริการแบบนี้จะทำให้ผู้ใช้เพียงแค่เชื่อมต่อเครือข่าย ก็สามารถใช้งาน โดยไม่ต้องสนใจความซับซ้อนภายในของซอฟต์แวร์ และยังไม่ต้องสนใจการเตรียมฮาร์ดแวร์อีกด้วย2 2. Platform as a Service บริการคลาวในส่วนที่จะคอยรองรับกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการพัฒนา โดยทุกอย่างนั้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตตัวอย่างเช่น Workflow สำหรับการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน การทดสอบ หรือการติดตั้ง และการทำโฮสติ้งเป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ดัตต้าเบสอะไรก็ได้ ด้วยแนวคิดการทำงานแบบใดก็ได้ อันเป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรต่างๆ ในการที่จะเข้ามาพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะให้บริการในระดับของซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสในอนาคต 3. Infrastructure as a Service บริการคลาวด์ที่เหมาะสมกับองค์กรที่ไม่ต้องการการลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์ เป็นการให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ทรัพยากรในรูปของเซอร์วิสเช่นเซิร์ฟเวอร์เมม m o r y CPU Disk s p a c สหรือ Network Equipment เป็นต้น 2. การขยายขนาดของ Infrastructure ซึ่งสามารถทำให้เล็กหรือใหญ่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแอปพลิเคชัน 3. การกำหนดราคาในการให้บริการ แล้วแต่ว่าเราเลือกใช้บริการทรัพยากรในส่วนใด หลักการทำงานของ Cloud Technology แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. User หรือ Broker คือผู้ใช้บริการหรืออาจเป็นเว็บเซอร์วิสต่างๆ 2. SLA Resources Allocator เป็นส่วนบริหารจัดการที่สำคัญที่สุดทำหน้าที่เสมือนเป็นสะพาน เชื่อมต่อระหว่าง User กับทรัพยากรภายในระบบ 3. Virtual Machine กลไกจำลองทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหน่วยประมวลผล หน่วยความจำอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ให้กลายเป็น Virtual Server หลายเครื่อง โดยแต่ละ Virtual Server สามารถติดตั้ง OS ที่ต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ และ 4. Physical Machine ทำหน้าที่ให้บริการที่แท้จริง หรือทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลประมวลผล บริการด้านแอปพลิเคชัน และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบหลักของ Cloud Technology ประกอบด้วย 1. Client คือช่องทางหรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้จะใช้ติดต่อกับคลาวด์เช่น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเป็นต้น 2. เซอร์วิสหรือบริการที่จะให้กับผู้ใช้ โดยจะมีการเรียกใช้งานแบบเรียลไทม์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 3. แอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้ง และรันแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนเครื่องของตนเอง บริษัทที่ให้บริการจะทำหน้าที่ติดตั้ง และอัปเกรดให้ทั้งหมด 4 แพลตฟอร์มจำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับ i n f าสตรักเจอร์ของ Virtual Computer ตัวอย่างของ Cloud Platform เช่น Google App Engine 5 Storage ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ใน Data Center โดยไม่ต้องเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานของผู้ใช้เอง 6. Infrastructure คือโครงสร้างของ Cloud Cloud Technology จะประกอบไปด้วย Server User Interface ที่ผู้ใช้จะใช้ติดต่อกับระบบ Service Catalog ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บรายการของบริการที่สามารถใช้ได้ โครงสร้างของ Cloud Technology ประกอบไปด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 1. กลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ เป็นเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาล นับหมื่นนับพันเครื่อง ที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันหรือต่างกัน กลุ่มเซิร์ฟเวอร์นี้เชื่อมต่อเข้าหากันด้วยเครือข่ายที่เป็นระบบกริด 2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทำหน้าที่รับคำขอบริการ จากผู้ใช้ในรูปแบบเว็บโปรโตคอล 3. ส่วนจัดเก็บรายการบริการ ใช้เก็บและบริหารรายการบริการ ผู้ใช้สามารถค้นดูบริการที่มีได้จากส่วนนี้ 4. ส่วนบริหารงาน ทำหน้าที่กำหนดทรัพยากรที่เหมาะสม เมื่อผู้ใช้เรียกใช้บริการ เมื่อมีการขอใช้บริการ ข้อมูลการขอจะถูกส่งผ่านในส่วนนี้ 5. ส่วนจัดหาทรัพยากร ส่วนบริหารงานจะติดต่อกับส่วนนี้ เพื่อจองทรัพยากรจากกลุ่มเมฆและเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมให้ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ทำงานแล้ว จะส่งผลที่ได้ให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้บริการต่อไป 6. ส่วนตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน เพื่อใช้ในการเก็บค่าบริการหรือเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อนนำไปปรับปรุงระบบต่อไป เป็นอย่างไรกันบ้างครับ คงจะเห็นภาพการทำงานเบื้องต้นของระบบคลาวเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับ ถ้าจะกล่าวโดยสรุปคลาวเทคโนโลยีก็คือวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการ ไปยังซอฟต์แวร์ของระบบคลาว จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากร และบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่ม และลดจำนวนของทรัพยากรให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงาน หรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร โดยเจ้าข่าวเทคโนโลยีนี้ ยังเป็นระบบแลกเปลี่ยน จัดเก็บสำรองข้อมูล โดยไม่ยึดติดกับฮาร์ดแวร์อีกต่อไป